ก็กำไรประมาณหนึ่งหนึ่งพันเท่าไหร่วะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอืมเอ้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเอาเรียบร้อยฮะ เรียบร้อยฮะทะลุเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมอีกสองหมุนจ้ามีสิทธิ์ลุ้นอีกนะท่านผู้ชมยังเหลืออีกสองหมุนนะฮะ เออขออนุญาตกดนะท่านผู้ชมเร็วๆไปเลยห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคอมโบนี้สวยจ้าไปฮะ เริ่มดึกนี้เริ่มเริ่มแบบมีง่วงนะเริ่มเริ่มมีง่วง เริ่มไม่ค่อยพูดนะโอ้มาอย่างน้ำชมอืมโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม ยินดีต้อนรับนะครับ ผมก็สู่ช่องเนต้นสเตตฝัดด้วยนะจ๊ะ มาแล้วครับนะเพื่อนๆท่านใดนะ ที่ยังไม่มามาพร้อมกันที่หน้าจอแล้วกันนะผู้ชมนะผมจะอยู่ที่เกม ดิเอ้ยไม่ใช่ดิโอเปดิวายโคสเตอร์หรือว่าเกมรถไฟห่อนั่นเองนะผู้ชมนะก็ นะล่าสุดก็ถอดออกไปแล้วนะครับอ่ะเป็นสองร้อยนี่คงไม่ไหวนะ ขออนุญาตปรับไปที่เบ็ดห้าสิบแล้วกันนะเพราะว่าทุนมาเจ็ดพันห้าเนาะเดี๋ยวผมกดล้างหน้ากระดานกดทิ้งไปก่อนสักสี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันนะ ไปฮะรวดเร็วเลย อือหือ เปิดหัวมาก็ดีแล้วฮะท่านผู้ชมฮะไปฮะเดี๋ยวมาดู ดูนะดูนะว่าจะว่าจะโอเคไหมวันนี้มาดึกหน่อยนะท่านผู้ชมมีเพื่อนหลายท่านน่าจะนอนแล้วแหละนะเกือบตีหนึ่งแล้วอะนะครับ ช่วงเวลาตอนนี้นะ ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมขอมา เล่นก่อนนอนก่อนแล้วกัน ท่านผู้ชมฮะหลายๆ อย่างเนาะออตอนกลางวันไม่ได้มาพบปะเพื่อนๆนะ ก็มาเน้นช่วงกลางคืนแล้วกันนะครับ ช่วงกลางคืนก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผมบอกตรงเลยว่า เป็นช่วงที่เกมมันไหลดีนะ ท่านผู้ชมฮะ เกมนี้แบบลื่นแบบโอ้โหลื่นหัวแตกอะบอกเลยนะครับ แต่ก็ต้องมาดูอะลื่นแค่ไหนก็ไม่สู้นะ ถ้าลื่นแล้วบวกนี่ยิ่งดี แต่ลื่นแล้วลบนี่ก็ตัวใครตัวมันนะท่านผู้ชมฮะ อือหือ สวย นะ เปิดมาดีอีกแล้วอะ่ะ ท่านผู้ชม สวยจริงฮะสวยจริงฮะสวย ๆทั้งนั้นเลย มา โอ้ นี่แค่ช่วงกดหลังหน้ากระดานนะเข้าฟิสปิน แล้วฮะนะ เป็นไปได้ นะ ถือว่าบวกเยอะด้วย เข้าฟิสปิน ต้นเกมนะบวกขนาด นี้ผมบอกเลยนะว่าเยอะนะ ปกติเนี่ย ถ้าเข้าฟิสปินเร็วอะ่ะ มันไม่ค่อยบวกเยอะผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับ แต่สตัวที่เจอมาเป็นอย่างนั้นนะคอมโบนี้สวยฮะฟีจะเป็นรอบนี้นะสามพันแปดร้อยหกสิบจ้ะนะปรับไปที่เบ็ดห้าสิบนะอ่ะมาถึงนี้แล้วท่านผู้ชมฮะผมขอไล่ไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยแล้วกันท่านผู้ชม ขออนุญาตไล่ไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับบอกเพื่อนๆ ก่อนว่าผมไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะ เพราะว่ามันเสี่ยงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรฮนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงก็พอนะนะครับ ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะ ไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามคิดซะว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์เล่นให้ดูนะครับทำคอนเทนต์แบบเออ แตกรางวัลให้ดูนะช็อตเด็ดช็อตดีช็อตดังนะครับ เอาสนุกสนุกนะมาปอบไปที่เบ็ดร้อยท่านชม ขออนุญาตออโต้ไปเลยนะสิบหมุน อืม เอาไหวยังไงอืมสเก็ตเตอร์ อืมนี่ก็ลุ้นว่าจะมาเพิ่มอีกไหมสเก็ตเตอร์นะไม่มา นะ มีแค่นั้นเลย นะครับ อืม มาขี่มาดิครับ ดอกนี้สวยจริง มาตกคูณเยอะด้วย เอาดีครับผม เบ็ดหนึ่งร้อยนะสามพันสามร้อยมา ก็ถือว่า สมน้ำสมเนื้อฮะ ไม่ได้มากไปหรือน้อยไปนะ เพราะอย่าลืมว่าเราเบ็ดหนึ่งร้อยนะจ๊ะแม่ นะครับ ไม่ได้เบ็ดห้าสิบนะถ้าเบ็ดห้าสิบผมถือว่าเยอะนะเบ็ดหนึ่งร้อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับ อย่าลืมนะว่าเบ็ดหนึ่งร้อยนะแตกมาสามพันนี่เท่าไหร่อ่ะสามสิบหมุนนี่หมดแล้วนะ จริงๆฮะไปอีกนะต่อเนื่องนะท่านผู้ชมไป อืมเออมาครับผมแถวเต็มนะล็อกสามทีด้วย สองไม่มี โอ้โห หมด บุญ ว่ะท่านผู้ชมฮะอืมแถว ไกล โอ้โห ถึงมาตรงนี้สวยจริงท่านผู้ชมมาสามพันห้าสิบฮะ เอาดิไปฮะโอ้โห นิ่มนิ่มนิ่มนิ่มเงือกเลยก็บอกเลย นะรสหวานรับประทานง่ายเขาเรียก ไปฮะ โอ้โหปกติไม่แตกดีขนาดนี้ โอ้โหเข้าฟีสปริงแล้วเบ็ดร้อยเดี๋ยวผมบอกเลยรู้เรื่องนะดอกนี้นะได้ไม่ได้เดี๋ยวผมหยุดนะท่านผู้ชมฮะแต่ผมว่าได้เยอะว่ะ นะ ไม่รู้แหละผมคิดว่าผมได้เยอะอะตาเนี้ยฟีสปรินรอบนี้นะเบ็ดร้อยด้วย โอ้ไม่น่าพูดก่อนเลยวะเกลือเลยท่านผู้ชมฮะไม่น่าพูดเลยฮะอืมเพิ่งมาด้วยเอาตัวคูณเพิ่งมาด้วยเอาไม่น่าพูดก่อนเลยว่าได้เยอะ เออ อ่ะบวกเท่าไหร่ก็ดีทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมฮะ ถึงให้ถึงสองหมื่นก่อน อันดับแรกเนี่ยนะ ใหญ่น้อยผมมีกำไรนะสักหมื่นกว่านะ เปิดหัวมาเจ็ดพันห้าใช่ไหมทุนผมมานะ ถ้าสองหมื่นก็กำไรประมาณหนึ่งหนึ่งพันเท่าไหร่วะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ อืมเอ้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับไม่ใช่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเอาเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะทะลุเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชม อีกสองหมุนจ้ามีสิทธิ์ลุ้นอีกนะท่านผู้ชม ยังเหลืออีกสองหมุนนะฮะเออขออนุญาตกดนะท่านผู้ชมเร็วๆ ไปเลยห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคอมโบนี้สวยจ้า ไปฮะเริ่มดึกนี้เริ่มเริ่มแบบมีง่วงนะ เริ่มเริ่มมีง่วงเริ่มไม่ค่อยพูดนะโอ้เออมอสองวันอืมคูสิบเอ็ดท่านผู้ชมอะเนี่ยทีเด็ดคือตัวคูณแล้วก็มันแตกแค่แบบแถวเดียวนะ ไม่ใช่บาร์เต็มด้วยนะ ไม่เต็มบาร์นะ ก็ยังได้สองพันห้าน่ะนะมันได้กับตัวคูณนะหมุนสุดท้ายจ้าแจกสักหน่อยได้ไหมแถวสองไม่มีว่าอะไรไง เกลือหมุนสุดท้ายเนี่ยชอบเป็นนะ ผมเชื่อหลาย ๆ ท่านเป็นแน่นอนนะนะขบวนนี้สวยครับผมท่านผู้ชมฮะเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบจ้ะ นะ อืมอืมหยุดก่อนแล้วกันท่านผู้ชมโอเคนะ ผมพอใจแล้วกำไรประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะประมาณหมื่นเก้าโดยประมาณนะท่านผู้ชมแค่นี้ผมก็พอใจแล้ว นะครับมาเดี๋ยวขอลุยอีกสักหนึ่งรอบ แต่ว่าผมขอถอนยอดนี้ออกก่อนนะ เดี๋ยวถอนออก20,000แล้วกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเหลือติมชีว่า 6,897 แล้วก็เดี๋ยวลุยต่อนะ เดี๋ยวลุยต่อใจเย็นๆนะเดี๋ยวพาลุยแน่นอนท่านผู้ชมอ่ะรอบนี้ยังไงขอถอนก่อนนะ เดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปครับผมท่านผู้ชม